ว่ามันตลาดไม่ได้ทำขนาดนั้นไอ้หน้าที่ตรงนี้เนี่ยหน้าที่ว่าใช้วัสดุเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ ราคาต่อนหน่วยเท่าไหร่ หน่วยหนึ่งมีราคาเท่าไหร่นะครับ ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้เท่าไหร่เนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ต้องทำนะส่วนของตัวผู้ฟ้องคดีคือตลาดเนี่ยก็ดูทั่วๆไปนะครับว่า รายละเอียดที่กำหนดมาเนี่ยมันมีการผ่านเจ้าหน้าที่มาถูกต้องไหมนะครับ มีสถาปนิกมีวิศวกร มีหน่วยงาน มีเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเขารับรองถูกต้องมาหรือเปล่านะครับ แล้วก็ราคาราคาการที่กำหนดเนี่ยมันถูกต้อง ตามแบบที่มีการอนุมัติไว้หรือเปล่ามันสูงเกินไปไหมหรือว่ามันต่ำเกินไป ถ้าสูงก็ต้องตัดออกตัดลดลงอะไรพวกนี้นะครับ ท่านก็บอกหน้าที่ประดัดมีอยู่แค่นั้นแหละนะครับ ส่วนเรื่องวัสดุอะไรยังไงราคาเท่าไหร่เนี่ยเป็นหน้าที่ของทางการกำหนดราคาครับอันนี้ท่านก็บอกว่าก็ในเมื่อประหลัดเขาได้ที่นาทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าท่านไม่ได้ทำละเมิด แม้ว่าจะมีการเอาราคากลางนี้ไปทำไปทาในการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วก็มีการทำสัญญา แล้วก็มีการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างไป สูงกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ราชการเสียหายเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากการที่ประหลัดเห็นชอบในราคากลางเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ประหลัดก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินทดแทนให้กับส่วนราชการนะครับอันนี้ก็ แค่นเดี๋ยวมันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับ หัวหน้าพัสดุเราก็ไปดูเดี๋ยวมันจะมีอีกคดีหนึ่งในเรื่องของราคาการเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงหัวหน้าพัสดุเนี่ยนะครับ เวลาที่ฉันได้รับรายงานของราคาการมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องตรวจอะไรบ้าง การที่เขาตรวจผ่านไปยังประหลัดผู้นิยามที่งานอนุมัติเนี่ยเขาจะต้องรับผิดด้วยหรือเปล่านะนี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกคดีหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็ท่านประหลัดที่ฟังอยู่ ือว่าใครที่งานที่จะเป็นเป็นประดับท่านก็สามารถที่จะเอาคดีนี้เนี่ยนะครับ เวลาที่มีราคาการท่านก็ไปศึกษาดูได้ว่าศาลท่านวางแนวไว้ว่าท่านจะดูอะไรบ้างนะครับ อะไรที่ที่ท่านไม่จำเป็นต้องดูอะไรเงี้ยนะครับ หรือว่าถ้ามีความแทรเกิดขึ้นท่านก็อาจจะใช้กรณีอย่างเงี้ยยกขึ้นเป็นข้อโต้แย้งได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวในช่วงอีก 7 นาทีสุดท้ายนะครับ จะพูดถึงคดีนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะพักกันนะครับ คดีนี้ก็เป็นคดีที่สืบเนื่องมาเพราะว่าตามระเบียบพัสดุนะครับเขากำหนดเอาไว้ว่าม่กรที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องเสนอเรื่องให้กับหัวหน้าพัสดุ หรือเจ้าที่พัสดุตรวจสอบใช่ไหมครับแล้วก็ทำรายงานตามข้อตามระเบียบข้อ22หรือข้อ 20 นะครับไม่ไม่แน่ใจ แต่ว่าเขาจะต้องทำรายงานเสนอขึ้นไป เขาจะมีการกำหนดเอาไว้ในในระเบียบนะครับว่าหัวหน้าเจ้าเจ้าที่พัสดุเขาจะต้องตรวจราคาการเขาจะตรวจอะไรบ้าง อันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็คือว่าศาลท่านก็บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่พัสดุเนี่ยเขามีหน้าที่จะเตรียมรวบรวมเอกสารการกำหนดราคาการนะที่กำหนดขึ้นมาว่า มีการจัดทำมีการจัดทำราคากลางขึ้นมาอย่างไร แล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปภายใน2ปีงบประมาณนะครับ ว่า จะมีการซื้อขายมีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับเจ้าหน้าที่พัสดุก็ก็ทำหน้าที่ในส่วนนี้นะครับเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางด้วยนะอันนี้ก็จะคล้าย ๆ กับตัวท่านประหลัดเมื่อสักครู่นี้นะครับ กรณีนี้มันเป็นกรณีที่ว่าพัสดุเนี่ยนะครับมีความบกพร่องในเรื่องของราคาราคากลางแต่ว่าพอเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทางหน่วยงานหน่วยงานก็ไปออกคำสั่งให้รองประหลัดซึ่งทำหน้าที่เจ้าที่พัสดุอยู่ด้วยให้รับผิดนะครับสารุปความสุดท่านก็บอกว่า ในการกำหนดราคากลางเนี่ยครับมันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางครับตัวหัวหน้าพัสดุเขาก็มีหน้าที่เพียงแต่รวบรวมเอกสารหลักฐานนะครับ แล้วก็ทำรายงานขึ้นไป เขาไม่ได้มีหน้าที่ลงไปดูรายละเอียดว่าจะใช้วัสดุยังไงราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาไม่ได้ไปดูถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นความรับผิดของตัวคณะกรรมการกำหนดราคากลางจะมาลากเอาตัวเจ้าที่พัสดุไปร่วมรับผิดด้วยอันนี้ไม่ได้ครับ ท่านก็บอกว่ากรณีเนี้ยทางท่านรองประดับซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าที่พัสดุอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้ประมาทเลยอย่างไรเลย อันนี้ท่านก็ไม่ไม่ต้องรับผิด ในความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการกำหนดราคากลางที่ไม่ถูกต้องนะครับ อันนี้จากสองคดีที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าสาระสำคัญในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น ในเรื่องของการกำหนดราคากลางผู้ที่จะต้องรับผิดนะครับ ผู้ที่มีหน้าที่สำคัญเอานี้ดีกว่าผู้ที่มีหน้าที่สำคัญที่สุด ในการกำหนดราคากลางในเรื่องของตัววัสดุ ที่จะต้องใช้ตัวราคาของวัสดุ ที่จะต้องซื้อนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่จำนวนที่ต้องใช้ใช้เท่าไหร่นะครับเป็นหน้าที่โดยตรงของตัวคณะกรรมการกำหนดราคากลางนะครับตัวคณะตัวเจ้าที่วัสดุก็ดีตัวทางขั้นประดับที่ก่อนที่จะเสนอเรื่องไปยังผู้บริหารเพื่ออนุมัติ ในการที่จะสั่งให้มีการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ถ้าหากว่า เขาได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของเขาแล้วเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนั้นเนี่ยถูกต้องสมบูรณ์นะครับไม่ต้องมารับผิด ในส่วนที่เกิดความผิดพลาดจากการกำหนดราคาค่าวัสดุที่ไม่ถูกต้องเป็นนั้นไดอันนั้นก็เป็นเกณฑ์ที่ท่านเอาวางไว้ท่านใดที่ยังไม่ได้ทำพีเทสเนี่ยก็ช่วยกันทำพีเทสด้วยนะผมเป็นคนออก ข้อสอบเองนะครับก่อนที่จะออกข้อสอบเนี่ยได้ให้เจ้าที่ที่สำนักงงานเนี่ย ลองทำดูแล้ว ก็ได้ความลำพึงมาว่า เป็นการออกทีเทสค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควร แต่ว่าทีเทสเนี่ยทำแล้ว ไม่ได้มีผลต่อการอบรมเข้าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้พวกเราลองทำทำสนุกสนุกนะครับลองดูว่าเออมันยากจริงหรือเปล่าครับ พักช่วงพักเบรกะครับยังไม่ทำก็ลองทำแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะให้พวกเราได้ไปพักดื่มน้ำนะครับ แล้วก็กลับมาเจอกันอีก ยังมีคดีที่นำมาเสนอเนี่ยสนุกสนุกแล้วก็เราจะได้หลักอะไรจากคดีเนี้ยเยอะมากเลยนะครับ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยจะจะพอไหมนะครับ แต่ก็คิดว่าคดีที่เหลืออยู่เนี่ย จะเป็นประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่า มันได้หลักการมันได้สกัดหลักอะไรต่างๆออกมานะครับ เพื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำงานต่อไปนะครับ ก็เดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ย ก็ขออนุญาตพักการบรรยายไว้15 นาทีกัน15 นาที เรามาเจอกันตอน10โมง45เนาะในช่วงนี้ก็ขออนุญาตพักการบรรยาย